พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน We Happy สารทำหมันสัตว์เพศผู้แบบไม่ผ่าตัด การทำหมันสัตว์โดยทั่วไปใช้วิธีผ่าตัดครับ ซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้ว อาจมีผลข้างเคียงคือ แผลผ่าตัดติดเชื้อจนเกิดการอักเสบครับ แต่ตอนนี้เรามีสารทำหมันสัตว์เพศผู้ แบบไม่ต้องทำการผ่าตัดแล้วนะครับ สัตว์เองก็ไม่เจ็บปวด เจ้าของอย่างเราเราก็ไม่ต้องเครียดกับการดูแลครับ นักวิจัย สวทช ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาวีแฮปปี้สารทำหมันสัตว์เพศผู้ แบบไม่ต้องผ่าตัดที่สกัดจากพืชธรรมชาติ มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างอสุจิ และทำลายเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างอสุจิ โดยใช้นาโนเทคโนโลยี มาช่วยกักเก็บ และนำส่งสารสำคัญดังกล่าว เข้าสู่บริเวณเซลล์ต้นกำเนิดอสุจิ พื่อยับยั้งการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ V Happy จึงเป็นวิธีการทางเลือกใหม่ที่สามารถทดแทนการผ่าตัดแบบเดิม จากการนำนาโนเทคโนโลยีไปใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ในสัตว์เลี้ยง โดยเป็นวิธีการที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และยังสามารถต่อยอดไปสู่การใช้ในสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช